บัดนี้ เขาได้ภรรยาผู้ฉลาดพวกเราจะทำอย่างไร ต้องหาทางทำให้พระราชาเกิดความระแวง ในตัวเขาให้ได้ เสนกะจึงวางแผนใส่ความมโหสถ โดยตนเองจะขโมยแก้วจุรามณีของพระราชา ปุกษะทขโมยสุวรรณมาลา กามินทะขโมยผ้าคลุมบรรทมกำพล ส่วนเทวินทะขโมยฉลองพระบาททองคำแล้วส่งให้ไปอยู่ในเรือนของมโหสถ โดยไม่ให้ประชาชนสงสัย ครั้นตกลงกันตามนั้น เสนากะจึงแอบเอาแก้วจุลามณีใส่ไว้ในหม้อเปรียง แล้วให้สาวใช้คนหนึ่งนำหม้อเปรียงนั้นออกไปเล่ขาย โดยกำชับว่า ถ้าคนอื่นรับซื้อไว้อยากขายให้ แต่ถ้าคนในเรือนมโหสถรับซื้อให้ขายทั้งหม้อ สาวใช้ไม่รู้ว่า เสนกะ แอบเอาแก้วมณีใส่ไว้ในหม้อเปรียง ก็ร้องขายเรื่อยไป ตามนายสั่ง แม้มีคนถามซื้อก็ไม่ยอมขาย จนมาถึงบ้านมโหสถก็ร้องขาย เดินกลับไปกลับมาที่หน้าบ้าน นางอมรายืนอยู่ที่ประตู เห็นท่าทางก็แปลกใจว่า หญิงนี้ไม่ยอมไปที่อื่น น่าจะมีอะไรสักอย่าง จึงบอกให้คนใช้ของตนหลบไปก่อน แล้วกำชับว่า ถ้าตนเรียกก็อย่าเพิ่งเข้ามา จนกว่าจะมีคนไปตาม จึงเรียกคนขายเปรียง มาว่าจะรับซื้อ เมื่อคนขายเปรียงเข้ามาแล้ว นางอมราจึงทำเป็นเรียก พวกคนใช้ของตน ให้เอาเงินมาให้ พวกคนใช้ก็ทำเป็นไม่ได้ยินนายเรียก เพราะนัดแนะกันไว้ก่อน จึงทำเป็นบ่นอุบอิบเหมือนขัดเคืองใจ แล้วบอกให้คนขายเปรียง ไปเรียกคนใช้ของตนมาให้ ขณะที่คนขายปรียงกำลังเดินไป นางจึงล้วงมือลงในหม้อเปรียง พบแก้วมณี เมื่อคนขายเปรียงกลับมาจึงถามว่า มาจากไหน นางบอกว่าเป็นคนใช้ในบ้านของอาจารย์เซนกะ นางอมราจึงซักถามชื่อนาง ตลอดจนชื่อบิดามารดา เมื่อได้รับคำตอบแล้ว จึงสอบถามราคาเปรียงว่า ราคาเท่าไหร่เมื่อนางคนขายบอกราคา จึงขอซื้อไว้ทั้งหมด คนขายเปรียงกล่าวว่า ถ้าซื้อเปรียงทั้งหมด ก็เอาไว้ทั้งหม้อโดยไม่คิดราคา นางอมราตกลงรับซื้อไว้ แล้วให้คนขายเปรียงกลับไป ให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานว่า วันนั้นเดือนนั้น อาจารย์เสนกะให้คนใช้ชื่อนี้ธิดาของคนชื่อนี้ นำแก้วจุลามณีของพระราชามาขายไว้ แม้ปุกุสะ กามินทะ และเทวินทะก็ส่งราชาพรอื่นๆ ซุกซ่อนในผัก ผลไม้และข้าวโพด ไปขายโดยตำนองเดียวกัน นางอมรารับซื้อไว้ทั้งหมด บันทึกเรื่องไว้เป็นหลักฐานอย่างละเอียดเช่นเคย แล้วบอกให้มโหสถเก็บไว้ ฝ่ายเซนกะ ไปกราบทูลเตือนพระราชาว่า ไม่เห็นพระองค์ประดับแก้วจุลามณี พระเจ้าวิเทหราชนึกขึ้นได้ จึงรับสั่งให้ไปนำมาประดับ อาจารย์ทั้งสี่คนไปดู ไม่เห็นแก้วจุลามณี และราชาพรอื่นๆทำตีเป็นตกใจ รีบกลับมาทูลพระราชาว่า ราชาพรของพระองค์หายไป แล้วทูลยุยงพระราชาว่า ได้เห็นเครื่องราชาพรอยู่ในเรือนมโหสถ มโหสถนำราชาพรไปใช้เช่นนี้ น่าจะคิดการเป็นกบฏต่อพระองค์ คนของมโหสถไปแจ้งให้มโหสถทราบล่วงหน้า มโหสถคิดว่า หากเข้าเฝ้าพระราชา ก็จะรู้ความจริง จึงรีบเข้าวังไปเฝ้าพระราชา ขณะนั้น พระราชากริ้วมโหสถมากทรงทราบว่า มโหสถกำลังจะเข้าเฝ้า ทรงคิดระแวงว่า ทำไมมโหสถจึงมาปิดเวลาเช่นนี้ คงจะคิดมิดีมิร้ายอะไรสักอย่าง แสดงว่าที่อาจารย์พูดต้องมีมูลความจริง พระองค์จึงไม่ยอมให้มโหสถเข้าเฝ้า มโหสถรู้ว่าพระราชากริ้วมาก จนไม่ยอมให้เข้าเฝ้า จึงรีบกลับบ้าน ขณะนั้น พระราชามีรับสั่งให้จับกลุ่มตัวมโหสถ มโหสถยังไม่ทันถึงบ้าน ก็ได้รับข่าวจากคนของตนว่า พระราชาสั่งให้จับกลุ่มตัว จึงคิดว่า ขณะนี้พระราชาทรงคริ้ว ไม่รับฟังเหตุผล เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ควรหลบหนีไปสักระยะหนึ่งก่อน ค่อยคิดอ่านหาทางแก้ไข จึงส่งข่าวไปบอกให้นางอมราทราบ แล้วปลอมตัวออกจากเมือง ทางประตูด้านทิศใต้ หลบหนีราชภัย ไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่ง